พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนพลังงานทางเลือกใหม่ เซลล์แสงอาทิตย์ฟิล์มบาง เซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันครับ แต่เซลล์แสงอาทิตย์ที่นิยมนั้นเป็นแบบซิลิคอน ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตครับ แถมตัวผลิตซิลิคอนยังมีความเปราะบาง และยังมีประสิทธิภาพต่ำในสภาวะแสงน้อยด้วยครับ แต่ตอนนี้นักวิจัยไทยพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง มาเป็นทางเลือกใหม่ไร้ข้อจำกัดเดิมๆแล้วนะครับ นักวิจัย สวทช ได้พัฒนากระบวนการผลิตและขึ้นรูปเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งชนิดพอลิเมอร์และพลอฟสไกที่ใช้ได้ในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับกระบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังได้พัฒนากระบวนการผลิตชั้นส่งผ่านอิเล็กตรอน ซึ่งใช้เพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง 2 แบบได้อีกด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งแบบพอลิเมอร์และพลอฟสไกที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่7.5% และ 20%ตามลำดับสามารถนำไปต่อยอด เพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ บนพื้นผิวโค้งงอ และมีน้ำหนักเบาได้ ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีและกว้างขึ้น วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000